สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องของการกำหนด Account และ Sign in Account ในการใช้งานค่ะ ในการทำงานนะคะ หากไม่ได้ทำประจำอยู่ณนะเครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้วการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ อาจเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นมาในทันที แต่ถ้ามีที่ใดสักที่หนึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าไปเรียกใช้ข้อมูล และไฟล์งานได้จากที่ใด ๆ ก็ตาม ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลเหล่านั้นง่ายดายขึ้น ซึ่งการบริหารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ลักษณะนี้ ทางบริษัท Microsoft เป็น ผู้เปิดให้ใช้บริการฟรีนะคะ เรียกว่า OneDrive การประกาศเปิดให้บริการ OneDrive เป็นพื้นที่จัดเก็บฟรี หลังจากได้เปลี่ยนชื่อ จากเดิมคือ Skywrite โดยวันไรช่วยให้ทุกคนสามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่นรูปภาพวิดีโอ หรือเอกสาร สามารถเปิดดูได้แม้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยคลายความกังวลเรื่องข้อมูลในเครื่องสูญหาย ทั้งยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกหลายประการรวมไปถึงการปรับปรุงการแบ่งปัน ไฟล์วิดีโอ และแอปพลิเคชันใหม่ๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Phone iOS Android และ Xbox One Drive ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล15 GB โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเท่ากับพื้นที่รูปภาพมากกว่า 7,000 รูป ทั้งหมดนี้ทำให้รูปภาพวิดีโอและเอกสารต่างๆ ของผู้ใช้มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายค่ะ เมื่อใดมีความต้องการ เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเลือกซื้อพื้นที่ได้อีกครั้งละ 50 100 และ 200 กิกะไบต์วิธีการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจำเป็น ต้องทำการลงชื่อเข้าใช้วันไรผ่านทางบัญชี ของ Microsoft เช่น Hotmail Windows Live MSN หรือ Outlook ทั้งนี้วันไรเป็นพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ที่สร้าง รวมไว้ภายใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลบนเครื่อง โดยตั้งค่าให้ซิงค์ ไปไว้ที่วันไรได้ง่ายๆ และสามารถเรียกดูวันไรโดยใช้แอปวันไรหรือไฟล์ Explorer ในเดสก์ท็อปซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ ใช้คำสั่ง Account ค่ะ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Sign In ทำการใส่ชื่อ Email Address คลิกปุ่ม Next ค่ะ หลังจากนั้น ใส่พาสเวิร์ด คลิกสายอินอีกครั้งค่ะ จะปรากฏชื่อของผู้ ล็อกอิน เข้า ใช้ วันไรนะคะหลังจาก Sign in Account ไปแล้วก็สามารถทำงานได้ตามปกติค่ะ ตัววันไรนะคะมีข้อดีคือผู้ใช้สามารถบันทึกไฟล์ของตนเองไว้ใน วันไรได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถไปทบทวนได้ที่บทเรียนที่เป็นไฟล์เอกสารนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ